นายาจะถือกระพาละเรามีนาอยากให้กันยาเย็นนามุกเสวาอยากกับมาเลพิมาเทยวิมา